กฎของคนแพ้คือต้องละตัวเองให้ไวและต้อง มีทุกหนทางแต่ก็ไม่มีสิกวิทีละเมอคงไม่มีทางที่ฉัน จะเจอไม่เป็นไรไม่เป็นไร ฉันเข้าใจฉันเข้าใจว่าเธอจะเลือกคนที่ชอบหรือว่าคนที่ใช่แต้ฉันก่อนของคน เธอไม่ต้องพยายามแล้วกูรู้ว่ายิ่งทำใใจก็ยิ่งเจ็นเดิมเธอจะรักที่หัวใจ ต้องยืนให้ไว้แม้ในใจเจ็บที่ไหนเธอเป็นคนตกใจที่มา แบน้ำตาโซไปจริงไปก็ร้องไห้อยู่ลองตรงไปตองบอกว่าเธอเข้ามาในสิ่ใจเรื่องทั้งหมดเป็นแค่ฝันที่แพาผู้ฟังกฎของคนแพ้คือต้องดูแลตัวเองให้ไวและต้องห้ามร้องไห้ร้องห้ไม่ใครเขาเห็นน้ำตาของคน see how